ถ้าหากหลงผิดเนี่ย ยังพอแก้ไขได้ แต่หากวันใดเนี่ยหลงถูกเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละจีพายแล้ว ถูกหมดทุกอย่างอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกไอ้ที่ถูกก็หมด ไม่จะถูกตามความเจริง แต่ถูกใจกู เนี่ยสำคัญที่สุดเป็นตัวร้ายเลย การปฏิบัติธรรมเป้าหมายก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองถ้าว่าเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่เข้าใจตัวเองจะเป็นการหลง นั้นความหลงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อน หลงความคิด ก็เดือดร้อนเพราะความคิด หลงความจำก็เดือดร้อนเพราะความจำ หลงความรู้สึกก็เดือดร้อนเพราะความรู้สึก แต่ถ้ารู้อย่างเดียวนะมันไม่หลงไม่จมกับความคิด ไม่จมกับความรู้สึก และไม่จมกับความจำไม่จมกับความคิด นั้น สภาพของรู้เนะ่ยเป็นธรรมชาติของรู้รู้อย่างเดียวอันนั้นในโลกใบนี้ไม่มีเลยที่ใครเป็นผู้ผิด ไม่มีใครเป็นผู้ถูก มีแต่หลงเท่านั้นแหละฉะนั้นความหลงเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเรากำลังหลงส่วนมากคนหลงจะไม่รู้ตัวเองว่าหลงหรอกฉันั้นเราต้องดูตัวเองเพื่อเราจะเห็นตัวเราเนี่ยกำลังหลง มันมีหลงอยู่สองอย่าง หลงผิด กับหลงถูก ถ้าหากหลงผิดเนี่ยยังพอแก้ไขได้พอเห็นตัวผิด แต่หากวันใดเนี่ยหลงถูกเมื่อใดเนี่ยนั่นแหละจิบหายแล้ว เพราะอะไรถูกหมดทุกอย่างอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกไอ้ที่ถูกก็หมด ไม่จะถูกตามความเนจริง แต่ถูกใจกู นั่นเรียกว่าหลงถูกดำริว่าถูกหมดฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเรากำลังหลงถูก และแก้ไขความหลงถูกนั่นเราก็จะได้ไม่เป็นผู้ผิดไปหลงในความถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่เราควรศึกษาก็คืออาการที่มันหลง หลงถูก เนี่ยสำคัญที่สุดเป็นตัวร้ายเลยถ้าหากปฏิบัติเราเชื่อใจตัวเอง และเชื่อมั่นต่อความถูกต้อง สิ่งที่เราทำเรียกว่าหลงถูกถ้ารู้ตัวเองว่าหลงถูกเมื่อไหร่รีบแก้ไข ราะจริงๆไม่มีอะไรถูกอะไรผิด ดังนั้นความหลงนั่นแหะเป็นความหลงที่ทำให้เราเดือดร้อน บ้างก็หลงถูกบ้างก็หลงผิดนั่นจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูก ธรรมชาติไม่ได้เป็นอะไรเลย เป็นเพียงแค่อาการ ความรู้สึกก็แค่อาการ ความจำก็แค่อาการ ความคิดก็แค่อาการ การรับรู้ก็แค่อาการ อาการรับรู้หรือว่าการของรู้นั่นเอง แน่โดยส่วนมากเนี่ยเราจะหลงอะไรมากที่สุด คือความรู้สึก เมื่อไปหลงความรู้สึกแล้ว เราก็ไปจมอยู่กับความรู้สึกดังนั้นความรู้สึกมันมีสองอย่าง ความรู้สึกดีและความรู้สึกไม่ดีนั้น หากเราเข้าถึงความรู้สึก และเรียนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกาย เรียนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจ ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรทางกาย ล้วนมาจากภาษาทั้งหมด ภาษาทางตา ภาษาทางหู ภาษาทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และภาษาทางใจ นั่นคือความรู้สึกที่เกิดจากภาษา ผลที่เกิดจากภาษานั้น มันก็มีภาษาดี ก็รู้สึกเป็นสุข ภาษาไม่ดีก็รู้สึกเป็นทุกข์ นั่นเพราะเราหลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภาษา หากเราเรียนรู้ภาษาที่เกิดขึ้น เรียนรู้ผลของภาษากับความรู้สึก และเห็นความรู้สึกนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในใจเรา ในกายเรา หรือความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในกายใจเรานะเราจะรู้เท่าทันต่อความรู้สึก เมื่อเรารู้เท่าทันต่อความรู้สึก เราก็ไม่ดำหนิต่อความรู้สึกนั้น ความรู้สึกนั้นก็ทำร้ายเราไม่ได้ นั้นเราต้องอยู่เหนือ อยู่เหนือความรู้สึก ด้วยการรู้จักความรู้สึก เท่าทันต่อความรู้สึกรู้ที่มาที่ไปของความรู้สึกว่า เกิดขึ้นจากอะไร ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากเหตุ ตั้งอยู่กับเพราะเหตุ แล้วก็ดับไปเพราะเหตุนั่นเองจากนั้นทุกๆความรู้สึกให้เราสังเกตกายเราสังเกตใจเราเชื่อมเรืองรู้กายเชื่อมเรืองรู้ใจ เพื่อจะได้อยู่กับความรู้สึก เพื่อจะได้เรียนรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เมื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นแล้ว ความรู้สึกนั้นนี่ะมันจะเป็นบทเรียนสอนเรา ให้เราเข้าถึงความรู้สึกอย่างแท้จริงว่า ความรู้สึกนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นรูปรสกลิ่นเสียงก็เป็นธรรมชาติ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธรรมชาติ มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติซึ่งกระทบกัน นั้นผัสสะก็เป็นธรรมชาติ ความรู้สึกจึงเป็นธรรมชาติ อาการของกายจะเป็นธรรมชาติ อาการของใจจะเป็นธรรมชาติ รู้ก็เป็นธรรมชาติอันนั้นต่างอันต่างจริง เราก็ต้องควรแก้ไข ความเห็นผิดเพราะว่าเราเห็นผิดว่าความรู้สึกนั้นเป็นตัวเป็นตนหลงเคิบเคิมเย็นดีเย็นร้ายกับความรู้สึกนั้นอันนั้นความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่ตัวตนแต่่ามันคือธรรมชาติ ถ้าเป็นตัวตนจริง มันก็ต้องบังคับได้ เนี่ยรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีบังคับไม่ได้และความรู้สึกนั้นมันเป็นอะไร มันเป็นทุกขัง สุขก็ขังไว้ ทุกข์ก็ขังไว้ และความประทุกขังนั่นเองมันเปลี่ยนแปลง เรียกว่าอนิจจัง ในความรู้สึกนั้น เราต้องเข้าถึงความเป็นอนิจจังของความรู้สึกทางกายและทางใจ เข้าถึงสภาวะของความประทุกขังทางกายใจ เข้าถึงความเป็นหน้าตา ของกายใจที่มันมาคับมาใจไม่ได้ นั่นก็คือความรู้สึกที่เกิดจากธรรมชาติ รู้ละรู้ปล่อยรู้วางนั่นน่ะเราจะได้เข้าใจว่า หลงผิดหลงถูกคืออะไร